ช่องสองก็ยังดีเติมเลยครับผม เรียบร้อย วิวไม่เหล็กไม่เหล็กเติมเลยครับผมทำยี่ช่องแรกของเยี่ยอุเจเติมเอาเรื่องจัดนะครับนอ้นนอนโอเคครับผมก็ขอกราบดี คุณผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมหนุ่มนาเกลีอนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมอ่านไม่ออกอ่ะอ่ะบักเกมบักลุงหนวดเขียวเอ้ยหนวดส้มแล้วกันนะครับ ผมเรียกว่าบักลุงหนวดส้มแล้วกันนะครับผมอยู่ในค่ายของพีจีสล็อตนะครับผมสล็อตพีจีสล็อตพีจีล่าสุดเลเพชเชนลิเชียอ่านไม่ออกโอเค ก็วันนี้เรามาได้ทุน311บาทนะผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe หนุ่มนาเกลียกันด้วยนะครับเพิ่มโอเควันนี้มาได้ทุน 300 และเป็นเกมที่เบ็ดเอง ผมเคยเล่นทีหนึ่งเกมนี้มันมันถ้าเข้าใจแคทเทอร์มันบึ้มบั่มซัมเบ้ดีนะครับผม โอเคคำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18ปีควรได้รับคำแนะนำ ไปครับผม เริ่มต้นกันที่เบสสิบกันเลยนะโอเคบุญดาโอ้ตอนนี้ยังไม่จ่ายเลยนะเฮ้ย เอาเฮ้ย เออตัวเคมาหน่อยตัวเคตัวเคตัวเคโอเคเติมเอ้าเรียบร้อยผม ได้คิวต่อนะแม่เหล็กช่องแรกเอาเติมเลครับเติมแม่เหล็กแม่เหล็ก ไอตัวแม่เล็กอะไอตัวแม่เล็กเอาบังเลยโอ้จบเลี้ยวจบเลี้ยวจบเลี้ยวโอ้มาลงสองสามโอ้ โอ้อันมากูแรงโพดว่ะเออนมปังช่องแรกแม่เหล็กชั้นสองอืมแม่เหล็กแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กว้านมปัง เอาเติมเรียบร้อยแม่เหล็กแม่เหล็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเติมเลยครับผมฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้เอาเรื่องจัดมารีมารีกำไรมาละสี่ร้อยนะผมเอามาเติมเอเออต้องยินใชวปะบึ้มไงเคเคเคเค โอ้โหเอ้ยโหสามตัว เต็มเต็มโอ้ไม่เต็ม เฮ้ยมีลุ้น มีลุ้น มีลุ้น มีลุ้น มีลุ้น ครับจังหวะนี้ ขอร้องละ ตัวเดียวกูขอร้องละ เป็นสามสิบด้วย โอ้สองรอบแล้วนะ เฮ้ยสองรอบแล้วนะ ติมมาเร็วขนมปังขนมปังขนมปังเอ้ยขนมปังมาขนมปัง โอ้โหขนมปังมานะ เติมเอามาเติม มีต่อไหมไม่น่ามีต่อนะผมดูจากลายเออมีต่อโอ้โหสิบสิบสิบสิบโอ้ตอนนี้ยังอยู่ที่กำไรสี่ร้อยอยู่นะครับผมเจเจโอ้บักบ้องยาสูบอ่ะโอ้ยบ้องยาสูบอ่ะบ้องยาสูบคิวโอ้เอช่องแรกเออคิวเลยเอคิวเลยเอเอเติมเรียบร้อยผมได้คิวต่อนะขนมปังช่องแรก ถังเบียร์ช่องสองเติม นมปังนมปังลงเหอะกูขอร้องละ กูขอร้องโอ้ โอ้ นมปัง เออไปเลยเติมอุ้ยปันแล้วนะครับผมวันนี้ เออขนมปังช่องแรกเธอจริงๆนมปัง โอ้ย โอ้ย โอ้ยขนมปัง โอ้โหโอเค ได้อยู่ครับผมได้กำไรแล้วนั่นน่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะ วันนี้ยังไม่เข้าสแกตเตอร์เลยยังเอาเรื่องเลยนะ เคไม่มา เติมอาบัก พูด จิ๋วจิวนะผม อยู่ในเกม ของ พูด จิ๋วจิวนะ โอ้โห อยากเข้า ใส่คาเทอร์ไปสามสิบเลย นะ เฮ้ย โอ้โห นี่ ว่าสะบัดเลยครับผม เราได้จุนสามร้อยนะ จัง ไว้นะผมจบไว้ โอ้โห นี้ว่าวสะบัดเลยครับผม โอ้โห ตายแล้วว่าวขนาดนี้ มาสีเมมเงี้ยมาสีเมมเงี้ย โอ้ทุกคนจะคืนทุนแล้วอ่ะ ดูดิกำไรมันตั้งเจ็ดร้อยอ่ะ จะคืนทุนเฉยอ่ะดูดิดูมันทำดี โอ้โหสิบสิบเบิ้ลมา โอ้โห ไม่ เอาสิบเติมหนุ่มปังช่องแรกมาไหมหนุ่มปังช่องแรกมาไหมแม่ช่องสองก็ยังดีเอาเติม เลยครับผม เรียบร้อยวิวไม่เหล็กแม่เหล็กเอา ติมเลยครับผมถังเบียร์ช่องแรกถังเบียร์อุเจเติมเอาเรื่องจัดนะครับนอนนอ้นอันถังเบียร์เติมโอ้โห nice big win เอาเรื่องจัดนะครับนอนนอนเฮ้ย ไหลดีเกินวึ้ม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 โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ